นักศึกษาได้ทราบถึงแนวโน้มและความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันไปแล้วนะคะ เราจะมาศึกษาต่อกันเลยนะคะว่ามีหลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้างนะคะ หลายครั้งเมื่อเรากล่าวถึงคำว่า หลักการออกแบบเว็บไซต์ หรือคำว่าเว็บดีไซน์ เชื่อว่าในความคิดของคนส่วนใหญ่ ก็มักจะมีคำว่าอาร์ตอาร์ตเวิร์กกราฟิก ใช่ไหมคะคำเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นมา ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยนะคะ เพราะจริงๆแล้ว หลักการส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์นั้น ก็คือหลักการที่เกี่ยวข้องกับคำดังกล่าวข้างต้นไงล่ะคะ ได้แก่คำว่าอะไรคะ ลักษณะของหน้าตาเว็บไซต์จะเป็นยังไงบ้าง สวยงาม สีสันเป็นยังไงนะคะ เรื่องของการออกแบบหน้าเว็บ เรื่องของการใช้กราฟิก เรื่องของการเลือกใช้สี เรื่องของการจัดรูปแบบตัวอักษร เห็นหรือยังคะว่าคำต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านกราฟิกทางนั้นเลยใช่ไหมคะ ซึ่งนักศึกษาก็จะได้ศึกษากันอย่างละเอียดในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 3 ของการเรียนรู้ในรายวิชานี้นะคะ แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากหลักการที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ควรจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์ให้ชัดเจนค่ะ ว่ากลุ่มเป้าหมายมีใครบ้าง เพราะเราจะได้ออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการไงล่ะคะ มีการวางโครงสร้างและจัดระบบข้อมูลไว้เป็นอย่างดี มีระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย สะดวก แล้วก็ไม่สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้งานนะคะ ทั้งนี้ในการออกแบบก็ควรจะต้องคำนึงถึงสื่อกลางนะคะ จะต้องคำนึงถึงสื่อกลาง ในที่นี้คือความแตกต่างของสื่อกลางต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการแสดงผลของเว็บไซต์ด้วยนะคะ ที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถหรอกค่ะ ถ้าในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของเรา เราคำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญสำคัญต่อไปนี้นะคะ อันดับแรกก็คือเรื่องของความเรียบง่ายค่ะ ความเรียบง่ายในที่นี้ก็คือ เป็นการสื่อสารเนื้อหาถึงผู้ใช้ โดยใช้การนำเสนอให้เหลือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ และใช้งานได้สะดวกนะคะ ถัดมาคือความสม่ำเสมอค่ะ เป็นการออกแบบเว็บไซต์ ให้มีรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ โดยมีลักษณะของแต่ละหน้าในเว็บไซต์ที่ไม่แตกต่างกันมาก จนทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกสับสนว่าตัวเองอยู่ที่เว็บนี้หรือออกไปเว็บอื่นแล้วนะคะ ถัดมาก็คือเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ค่ะ การออกแบบที่ดีจะต้องสามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ และลักษณะขององค์กรนั้นๆ ได้ด้วยนะคะ ควรจะต้องมีอะไรคะ สิ่งที่จะต้องมีในเว็บไซต์อีกก็คือควรจะต้องมีเนื้อหาที่มีประโยชน์ค่ะ มีการจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและมีความสมบูรณ์นะคะ มีการปรับปรุง และเพิ่มเติมให้ข้อมูลทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอนะคะ ถัดมาก็คือระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่ายนะคะ ในการพัฒนาเว็บไซต์ควรจะต้องออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และใช้งานได้สะดวกนะคะ รวมทั้งมีรูปแบบและลำดับของรายการที่สม่ำเสมอค่ะ เช่นวางไว้ในตำแหน่งไหนก็อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นะคะ หัวข้อถัดมาคือลักษณะที่น่าสนใจค่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจว่า ลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งนั้น น่าสนใจหรือไม่ แต่ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ก่อนที่เราจะเผยแพร่ก็ควรจะตรวจสอบทุก ๆ อย่างก่อนนะคะว่ามีคุณภาพครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์หรือเปล่าเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้ใช้ไงล่ะคะการใช้งานนะคะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายแล้วก็ไม่จำกัด ในการออกแบบเว็บไซต์นะคะ เราควรจะออกแบบเว็บไซต์ ให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่เข้าถึงได้มากที่สุด โดยไม่มีการบังคับให้ผู้ใช้ต้องไปติดตั้งโปรแกรมเสริม หรือโปรแกรมใด ๆเพิ่มเติมนะคะ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ทั่ว ๆ ไปนะคะ นั่นก็จะทำให้เขาสามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัดค่ะ คุณภาพในการออกแบบค่ะ ต้องออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบนะคะ ในการจัดระบบข้อมูลที่ดีนั้น บางครั้ง การเพิ่มข้อมูลขึ้นไปเรื่อยๆๆนะคะ อย่างต่อเนื่องก็อาจจะทำให้เกิดปัญหา แล้วทำให้ขาดความมั่นใจของผู้ใช้ก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ควรดูระยะด้วยนะคะ ว่าควรจะเพิ่มข้อมูลเมื่อไรอย่างไรบ้างนะคะ ระบบการใช้งานที่ถูกต้องค่ะ ระบบการใช้งานต่างๆ จะต้องมีฟังก์ชัน การทำงานหรือสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องนะคะ ต้องมีความแน่นอนแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบในแต่ละฟังก์ชันนะคะ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทค่ะ โดยทั่วไปแล้วนะคะ ผู้ใช้ทุกคนต้องการรู้ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท หรือเจ้าของกิจการเว็บไซต์นั้นอย่างแน่นอนนะคะ เราควรจะมีรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ พวกนี้ใส่ไว้ในเว็บไซต์ด้วยนะคะ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ค่ะ เว็บไซต์จำเป็นจะต้องมีส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ รวมไปถึงโปรแกรมพิเศษต่างๆ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ใช้นะคะสามารถเข้าถึงแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ค่ะ ถัดไปคือเรื่องของข่าวสารหรือข้อความต่างๆนะคะ เว็บไซต์จะต้องมีส่วนของข้อมูลข่าวสาร เพื่อสื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลที่มีความทันเหตุการณ์อยู่เสมอนะคะ ถัดไปก็คือเรื่องของข้อมูลในการติดต่อค่ะ สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท หรือเจ้าของเว็บไซต์ได้อย่างมากเลยนะคะ ในกรณีที่ผู้สนใจมีคำถามหรืออยากจะติดต่อโดยตรงกับบริษัทค่ะ อันที่ขาดไม่ได้ก็คือคำถามยอดนิยมค่ะ หรือ FAQ ที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ใช่ไหมคะ เพราะตัวนี้จะช่วยให้ผู้สนใจได้รับคำตอบที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ควรคำนึงถึงนะคะ ถ้าเราจะพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมานะคะ จะต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น ขออธิบายขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ โดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ SDLC ซึ่งย่อมาจากคำว่า System Development Life Cycle ไงล่ะคะ เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการ analysis ใช่ไหมคะ ก็คือการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อกำหนดขอบเขต เป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาเว็บไซต์ จากนั้นก็นำไปดีไซน์ โดยทำการออกแบบในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ ได้แก่เรื่องของการกำหนดโครงสร้างของข้อมูล การสร้างแผนผังเว็บไซต์ การทำไซต์แมปรวมไปถึงการแบ่งพื้นที่การแสดงผลต่าง ๆ ในแต่ละหน้าเว็บใช่ไหมคะ เพื่อเราจะได้สามารถสร้างแต่ละหน้าเว็บเพจให้ได้สมบูรณ์แบบตามที่ออกแบบเอาไว้ไงคะ เมื่อทำการออกแบบเสร็จแล้วก็นำไปสู่ขั้นตอนของการติดตั้งหรือ implementation นะคะ โดยนำเว็บไซต์ที่พัฒนาเสร็จแล้วนะคะ ไปติดตั้งและเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากนั้นก็เข้าไปสู่ในส่วนของการบำรุงรักษา และการวางแผนการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอและอย่างต่อเนื่องนะคะ ถึงตอนนี้แล้วนักศึกษาได้ทราบถึงหลักการและกระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แล้วนะคะ ในหัวข้อถัดไป นักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซให้มากยิ่งขึ้นนะคะ ในเรื่องของคุณลักษณะและประเภทของอีคอมเมิร์ซนะคะ ถ้าเช่นนั้นเราไปศึกษาในหัวข้อถัดไปกันเลยนะคะ